Oh. mı? งกรานก็เล่นสงกานที่บ้านเราเักฮ้ยักสักซอรตอบได้ไหมครับ ไม่รัก แกล้งหลอกใช่ไหมสักเดี๋ยวเราสนุกในจังหวะโซนแต่เราเจสมินแมนช่วงนี้ คนยิ้มแปดอย่าเป็นแฟนคนเสียจริงด้วยยิ้มก็คุณงามยิ่งมัโชว์บนสิ่งอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้แไดองค์เนตาน้ำเรือ สิ่งอยู่ในหัวใจฉันรักคนดี Ele pega meu nome. ราเรือตาน้องเอ๋ยมามเอามาตอสี่สิบห้าโอ้เป็นแตสองเยี่ยมสามสิบละดูสิยังสวยสี่สิบละดูสิยังสวยห้าสิบดูสิยังสวย ดูสิยังสวย าวยันนี่ผมเคยถามนะเท่าไหร่ ทำไมฮะ ปีที่แล้วทำไม ปีนี้ 34อ๋อ น้ำหนัก น้ำหนักใช่ไหมเป็นนับอายุคุณเป็นไปไม่ได้นับวันจะผอมลงเรื่อยเล็กลงเรื่อย